ากจะพบใม่นานวลมาสุดเสสียเส ียงกลองยาวก็ยังพอมีสงกรานต์เมื่อทีทุกปีไม่ขาดเลยนะแต่งงานบ้านใน แม่ครัวหัวไปทุกคราวจากครึ่งครึ่งเตรียมราวจากครึงครึงเตรียมราบก็ต้องก เร่าชนีจ้าสาวไวาชนีจ้าสาวเหตุไฉนยังไม่ลูกทุ่งบานเรา ฉลองกลองยาวคณะดู จับจองพระองค์และน้อง เาใส่จริงๆคุณผู้หญิงคุณผู้หญิงสมัยนี้ แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละที แต่งตัวออกจากบ้านแต่ละทีช่างสั้นเส้นดีนะแม่เออมาพอดมิดละไม่อีสตาง must have that time. นะสำหรับรอบนี้นะก็ขอบคุณทุกท่านเลยนะครับ ที่ขึ้นมาร่วมสนุกกันอย่างมากมายนะครับ ขอบคุณสำหรับเจ้าของบัตร